การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จากการสร้างแบบทดสอบแบบเติมคำจะพบปัญหาบางประการ อาทิเช่นคำตอบอาจเป็นได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ซึ่งข้อจำกัดของแบบทดสอบแบบเติมคำก็คือ ความหมายของคำตอบที่สามารถแปลความได้หลากหลาย แบบทดสอบแบบเลือกตอบจึงเป็นสิ่งที่สามารถนำมาแก้ปัญหาได้ เพราะแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ให้ผู้ใช้เลือกคำตอบจากตัวเลือกที่เตรียมไว้ให้เท่านั้น จึงไม่ค่อยเกิดความผิดพลาด ในการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ เราจะสามารถสร้างต่อจากการสร้างแบบทดสอบแบบเติมคำได้เลย สามารถเปิดแบบทดสอบแบบเติมคำขึ้นมา แล้วปรับปรุงแก้ไขได้ โดยจะต้องเพิ่มส่วนประกอบและโค้ด ลงไปดังนี้ ส่วนประกอบแรกที่ต้องเพิ่มลงไป คือคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า list picker มาจาก user interface ครับ ลากแล้ววาง เปลี่ยนชื่อเป็น answer list picker และเปลี่ยน text ครับ ตรง answer list picker เปลี่ยนเป็นคำว่าเลือกคำตอบ เราก็จะได้ปุ่มเลือกคำตอบปรากฏตรงด้านล่างของการตอบแบบเติมคำนะครับ แต่การเลือกคำตอบจะเป็นการเลือกแบบเลือกตอบ เนื่องจากเราต้องการที่จะทำแบบทดสอบแบบเลือกตอบ โดยที่มีพื้นฐานเดิมมาจากแบบทดสอบแบบเติมคำ ค่าตัวแปรต่างๆ จึงยังคงเดิม แต่จะเพิ่มเติมวิธีการตอบลงไปจากเดิม ที่สามารถตอบได้จากการพิมพ์ลงใน text box เป็นการเลือกจาก answer list picker แทน เราจะต้องกำหนดบล็อกใหม่ดังต่อไปนี้ครับ บล็อกที่เราต้องทำคือการประกาศค่า answer choice ไปที่ variable เปลี่ยนเป็น answer choice ซึ่งเราก็ต้องทำการสร้างลิสต์ขึ้นมา แต่ลิสต์ตรงนี้จะมีข้อแตกต่างจากลิสต์ของแบบเติมคำอยู่บ้างนะครับ คือลิสต์จะต้องสร้างมา 2 ชั้น เพราะชั้นแรกจะเป็นการนับรายการข้อคำตอบ สมมุติเรามี 3 ข้อจะเป็นข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และชั้นที่ 2 จะเป็นคำตอบของแต่ละคำถามนั่นเอง ให้เราเพิ่มลิสต์อีกครับ เป็นสองชั้น เติมคำตอบลงไป เช่นเดิมครับ เราสามารถดูพิเคตได้คำตอบข้อที่ 2คำตอบข้อที่3 บล็อกต่อมาจะเป็นการกำหนดค่าใน answer list picker before picking คือการก่อนที่เราจะเลือกว่าให้รับค่ามาจาก global answer choice โดยเรามีดัชนีอ้างอิงเป็น global current question index ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นคำตอบของแต่ละคำถามในแต่ละข้อนั่นเอง ให้เราเลือกที่ answer list picker ก่อนครับ ไปที่เว้น answers picker before picking ให้เราตั้งค่า answer list picker dot element to เลือก item list ครับ เราจะเลือกเป็น global answer list เพราะเราต้องการค่าคำตอบ แน่นอน index ก็จะเป็น current questions index ต่อมาต้องกำหนดบล็อก answer list picker after picking เพื่อเปรียบเทียบข้อคำตอบที่เลือกมาจากการเลือกว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องจะแสดงข้อความถูกต้อง หากไม่ตรงหรือไม่ถูกต้อง ก็จะแสดงข้อความเป็นคำตอบที่ผิด ไปที่บล็อก answer list picker ครับ when answer list picker after picking ให้เราเลือกไปที่แมทเหมือนเดิมครับ เราจะใช้การเลือก Condition คล้ายกับของเดิมที่เป็นเรื่องของ Answer Button เราสามารถ Duplicate มาได้เลยนะครับ Copy จากตรงนี้ครับ Duplicate ลักษณะการทำงานคล้ายกัน แต่สังเกตนะครับเราจะเปลี่ยนจาก if ตัวนี้เป็น answer text text ตอนนี้เราไม่จะไม่รับค่า จาก answer text แล้วครับ เราจะรับค่าจาก answer list picker selection คือการเลือกนั่นเอง ไปที่บล็อก answer list picker select ตัวนี้ครับ หากเลือกมาแล้วมีค่าเท่ากับคำตอบ ก็จะแสดงผลว่าคำตอบถูกต้อง หรือถ้าเลือกมาแล้วคำตอบ ไม่ตรงกับคำตอบ ก็จะแสดงผลว่าคำตอบที่ผิดครับ ให้เราทดลองทดสอบกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราจะสามารถส่งคำตอบแบบเลือกตอบได้ การเพิ่มฟังก์ชันการบอกคะแนน เราสามารถเพิ่มข้อความบอกคะแนนได้ โดยให้เราเพิ่มองค์ประกอบของเลเบล สำหรับแสดงผลคะแนน ดังนี้ ไปที่ดีไซเนอร์เลือกเลเบลครับ วาง และตั้งค่าตามใจชอบ ผมจะตั้งฟอนต์ให้มีขนาดใหญ่สักนิดนึงนะครับ็กซ์ก็จะลบยังไม่ให้ใส่ค่าอะไร ให้เปลี่ยนชื่อเลเบลเป็นคำว่า score ครับ กลับไปที่บล็อก ก่อนอื่นเราจะต้องประกาศค่าตัวแปร score ขึ้นมาก่อน ไปที่ built-in variable initialize global เหมือนเดิมครับ เปลี่ยนเป็นคำว่า score true แน่นอนครับ คะแนนแรกก็ต้องเป็น 0สำหรับการประมวลผลคะแนนเราจะต้องใช้ procedure เราจะตั้งชื่อ procedure นี้ว่า update score เพื่อรับค่าและนำมาประมวลผลเพื่อแสดงคะแนน ให้เราไปที่ procedure ไปที่ชิ้นแรกครับ to procedure do เปลี่ยนเป็นคำว่า update score และตั้งค่า score.text ครับ set score.text ไปที่ label score ในบล็อกนะครับ score.text to ตรงนี้เราสามารถ get ค่า global score มาได้เลยนะครับ มาวางนี้ get มาวางแบบนี้ได้เลย แต่หากเราต้องการจะให้มีตัวหนังสือขึ้นว่า score เราสามารถใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติม โดยการไปที่ text ไปที่ joy นะครับ เอา joy มาวางก่อน joy ก็คือการบวกค่าตัวอักษรหรือ string 2 ตัวเข้าด้วยกันนะครับ ตัวแรกเราก็จะพิมพ์คำว่า score ลงไป ซึ่งค่าที่ได้ก็จะเป็น ตัวหนังสือหรือตัวอักษรคำว่าสกอร์ตามด้วยตัวเลขของ global score ที่ผ่านการอัปเดตสกอร์นะครับ ยังไม่เสร็จนะครับสำหรับการเพิ่มคะแนน เราจะใช้คำสั่ง set global score วางไว้ด้านล่างของบล็อกการตรวจจับที่ถูกต้อง หากถูกต้อง จะให้แสดงผลว่าถูกต้อง และเพิ่มคะแนน set global score บวก 1 หมายความว่าเพิ่มคะแนนข้อละ 1 แล้วเรียก procedure update score เพื่อประมวลผลคะแนนขึ้นมา วิธีการทำเป็นดังนี้ครับ ก่อนอื่น set global score วางไว้ด้านล่างของคำตอบที่ถูกต้องครับ ใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์ วางลงไป รับค่าของ global score ณ ปัจจุบัน บวกด้วย 1 และใช้ procedure call update score วางตามลงไป ให้เราทดลองทดสอบกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากตอบถูกคะแนนจะเพิ่มครั้งละ1ไปเรื่อย ๆ ครับ